หากเล่นต่ำกว่านี้อาจจะดันบกขึ้นเนาะค่ะ เขาก็เลย ใส่ไม่หกบาทของทุนล้อยนึงเนาะ เออนั่นละโอ้โหสมมาเยเคเอาว่ะ เสือเต้นมัดแต่แรก ๆ เลย อีกตัวเดียว สวย โอ้โหแทบจะการันตีเลยเนาะค่ะ หากว่าเป็นสมกับตะโพกเนี่ยเพราะว่ามันเข่าไงหรืออ่ะเอาเรื่องว่ะ โอเค บวกมา 180 บาทเนาะค่ะ200 เปลี่ยนเป็น 10 บาท เนาะไปแบบไวๆเลยมอนี่โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านห้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะเดี๋ยวกับขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับ เอ่อเียนพ่อ VIP เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะโอเคบวกมาหาสิบบาทมาดิ ยกไหมเนาะคค่ะอีกหาสิบบาท มื่อนี้เสียงก็จะเป็นแปลกๆแน่เนาะหายใจไม่ค่อยออกอ่ะยี่สิบบาทค่ะ โอเคกระโปงมาไว้มา โอเคค่ะ ค่อยเล่นค่อยไต่ไปเรื่อยๆเนาะมาดิ มาดิ โอ้โห นมากช่วงนี้เสือสีวนยุบของเกาเนาะคะ่ะ ก็คือขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะแต่ว่าหักพอว่ามันแตกอะ่ะ มันแตกจตดอกใหญ่ๆเนาะคะ่ะ หากเลิกได้ให้เลิกเนาะโอเคบวกมาสี่ร้อยบาทเนี่ยเองแค่มันสีวนวนของเกาเพราะมันขึ้นมามันจะกระโดดขึ้นมาเลยอะไปหาลอยเห็นปะมาดิโอ้โหบ่เขาสวยอ่ะคิดไม่ เออ เออ ก่อนทองมา โอเคค่ะบวกอีก 400 บาท อ่ะ โอเคสำหรับเกมเสือนี่หนูนะแนะนำว่าให้เลือกเล่นเวลาดีๆแล้วค่ะโมเมนต์ว่าสิเล่นแบบตะพื้นตะพื้นเอา เอาจริงๆ คือเล่นเวลาใดก็ได้ละแต่ว่ามันบ่ค่อยแตกแล้วค่ะ เขามันเน้นเล่นเวลาแบบ มันแบบแตกดีนี่อ่ะเราสิหูได้ยังไงว่ามันแตกดีอ่ะหลายคนถามไส้ไม่บาดแล้วก็ อ้เชี่ยเอาว่ะโอ้โห เสือคือจังว่าสิเต้น แต่มันว่าเต้น เออแล้วมันเข่าคุ้นสีแปลกนอกแล้วค่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะบวกมาหนึ่งพันบาทแล้วค่ะ โอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบบาท โอเค ไปเดี๋ยวขออนุญาตปั๊มไมค์ก่อนเนาะค่ะ โอเค เป็นสี่สิบบาทเนาะออโตะสิบข้าง อ่ะเดี๋ยวหนูนะ ขอบอกวิธีเช็คไหมสำหรับหนูนะก่อนนะหากหนูนะจะเช็คไหมเลยนะ หนูนะจะไส้ไม่บาดเนาะค่ะ หมุน 30ครั้งหากมันเข่าพวกบิ๊กวินหรือว่าแบบพวกเมกะวินแบบแตกอะ่ะทียนมีตรงสื่อแลนขึ้นทางหน้า อันนี้ก็คือเล่นได้แล้วค่ะ โอเค สวยกะร้องเช็คก้อนเลนเบิ่งก็ดีเนาะค่ะ บางเทียเวลา มันอาจจะว่าเขาอีหลีอ่ะ สวยก่อนท้องมาแล้วค่ะ โอเคบวกว่าแปดร้อยบาทเดี๋ยวจะได้ปั๊บไม่แล้วนี่โอเค ขยับไม่เป็นหกสิบาทแล้วค่ะ หาคอสองพันบาท ออโต้สิบครั้งคือเก้าค่ะ ค่อนข้างที่จะเจ็บคอเนาะมือนี่ไม่ค่อยมักร้อนแบบอากาศเย็นๆมันไหนอะตื่นขึ้นมาแล้วมันเจ็บคอ โอเคกระโมา โอ้โหขาดสองโตสภาพไปค่ะ คิดไม่ ถ้าสังเกตนะเนื้อจะเล่นแต่ตอนเศร้า แล้วกับตอนที่มันแบบดึกๆไปเลยอะ เพราะว่าอย่าง เพราะว่าค้นเล่นหน่อย เขามีโอกาสได้รุ่นโบนัสหลายกว่าแล้วค่ะ โอกาสเขามันหลายกว่าอีหลีโมเมนต์เรามันบกเกี่ยวเนาะ โอเค ไปอีกคลิปไปค่ะไอตอนที่ว่าเวลาปกติคนเล่นหลายอะ่ะ เขาเข่ากัจริง แต่เขาอาจจะแค่โชคดีเนาะค่ะ เออ บางเซียเนี่ย เวลาอะซอยเขาได้หลายเนาะ สวย โอ้โหสมอ่ะ โอเคค่ะ อีกสองโต เออ นั่นละ โอ้โหเอาเรื่องว่ะ บวกมา 1,800 บาทเนาะค่ะ รอบนี่ โอเค เดี๋ยวเบิ้งก่อนพอปรับไหมบ่อ่ะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดไปปรับไหมเลยค่ะร้อยหนึ่งโอเค เขาไม่ต้องเป๊ะก็ได้เนาะ เอาแบบไกลเคียงอะ เพราะว่าบางเทีย ไม่ที่เขาเล่นมันอาจจะแบบจมอะเพิ่นเพิ่นว่าอย่างอะมุนแล้วมันก็เข่าอะ เออเพะปรับใหม่เนี่ยเข่าดีแล้วค่ะ บางรอบนะ บางเวลา มาเด้เต๋อโอ้โหขาดตัวเดียว สวยเฮ้ยบอกว่าเขาคุ้นสีไผ่นอเมื่อกี้มาดิมาดิมาดิโอ้โหสภาพ ไปค่ะทิปไม่เออสะโพกมา สมมาสะโพกมาขอท้องก็ได้เหรอสภาพ เดี๋ยวพันสองค่ะ เออเออมาดิสวยมาดิโอ้โหสภาพโอ้โหแต่งนอกอีกแล้ว มันนี่แตกนอกสองรอบแล้วนะ คุณสิบอะเอาเรื่องว่ะสะโพกแล้วกับมัดสม้วค่ะ ไปค่ะสิบไม่ หรือสามวะจำไม่ค่อยได้ สวย ขึ้นขึ้นลงลงอะเห็นเหมเออก้อนทองมาหัวว่าสองพันบาทแล้วค่ะ สภาพสี่พันไปค่ะสิบไม่ มาดิมาดิมาดิขอแบบคูณสิบอะเสือเต้นมาดิ โอ้โอ้สภาพไปสิบไม่นี่อย่างวะเนี่ยย่างเหงาเลยบ้างวะเออ หยกมาอยู่ยังดีที่มันเข่าหายอยู่แล้วค่ะ สวย สามพันโฮไปค่ะอีกสิบไม่ เห็นบอมันขึ้นขึ้นลงลงอีหลีนะบางไม่อะมาดิมาดิโอ้โหเชี่ยวะเนี่ยอีกตัวเดียว สวย เออ ตะโพกมาค่ะ มาแล้วค่ะ แถวหนึ่งโอเค อีกซี่โตเออโอ้โหมาว่ะ เอาเรื่อง โอเคค่ะ บวกมาเท่าไหร่นี่หาพันบาทเนาะค่ะ เจ็ดพันไปขออนุญาตขยับไม่ต่อเลยเนาะค่ะ เป็นสองร้อยบาท โอเค สิบไม่ค่ะ มาดิมาดิเออ ก่อนท้องเข่าอีกเอ้ย เอาเรื่องว่ะสี่พันบาทเนาะค่ะมาอีกดิเออโอ้โหขาดตัวเดียวอีกแล้ว ขาดตัวเดียวหลายรอบแล้วนะ มาดิโอ้โหว่าค่อยจะม้าไห้เลยนะไปสี่ร้อยบาทเลยหมื่นหนึ่งใส่สี่ร้อยแล้วค่ะ สิบไม่ค่ะ โอเค มาดิ โอ้โหว่าเขาเสือเต้นเขาข้างเดียวนี่เซาเลยนะ มาดิ มาดิ โอ้ สภาพ โอ้ เบิ่งว่ะ เสียดายด้วยค่ะเ๋ยอเต้นมาดิเ๋ยอเต้นมาดิ โอ้โหเนี่ยงวันนี้ไหลลง ไหลลงค่ะ ไปติดไหมเฮ้ย่ย่เงไปโอ้ย เอาว่ะ เอาว่ะลิเคมาว่ะ แตกนอกรัวๆเลยมือนี่มื่นสอง